ยังไม่ได้ทันขึ้นอะไรเหนื่อยแล้วอะยังไม่ถึงไยังไม่ถึงไหนแล้วเหนื่อยแล้ว ฉันว่าฉันผอมก็รอบนี้แหละ โอ้ยฉันต้องข้ามตรงนั้นไปเหรอสวัสดีับทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะ เรากำลังเอาผลตรวจโควิด แล้วก็มาลงทะเบียนที่นี่ก่อนนะจ๊ะก่อนที่เราจะขึ้นนะฮะมีใครบ้างสองคนครับสองคนที่กลุ่มเดียวกันเต่า โอเค มาคิวที่สิบห้า น่าจะสี่น่าจะสี่คนสุดท้ายแล้วแต่หนูว่า ลองชี้ให้หนูดูหน่อยซิว่าน่ำดับชุดที่เท่าไหร่มหนาวมีเสื้อกันเย็นหน่อยหน่อยลมแรงมากระวังปลิวนะที่นี่ร้ายค่ะตรวจเวลาแต่แกนหน้าตาเอาตังค์ให้เขาคนละ 310 บาท วันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่อีตองแล้ว นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเขาช้างเผือกนะฮะ ตอนแรกเนี่ยก็คือเรามาถึงที่เนี่ยเราต้องไปที่ตรงอุทยานก่อนนะ เพราะว่าเราจะต้องไปลงทะเบียนที่นั่นก่อนนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าจะต้องมีผลตรวจของ ATK ด้วยนะ อ่าเสียค่าบริการทีละ300เองนะฮะ โอเคลมแรงมากหนาวเวอร์ เดี๋ยวเราจะไปรวมกันที่จุดของเจ้าหน้าที่นะฮะ ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะขึ้นไปนะครับ แล้วก็เอาตั๋วให้เจ้าหน้าที่ตรวจอยู่ตรงนี้นะครับ ก่อนที่เราจะขึ้นไป เก็บเลยเดี๋ยวจะมีตั้งที่ทำการนะครับชื่อเล็กครับชื่อเล็กเล็กนะคร้สอบถามได้นะครับได้ครับนายเดินก็รอรอพี่หน่อยอ่ะพี่รอผมด้วยครับ I am not a raincoat here to keep you warm in the closet after the storm ยังไม่ได้ทันขึ้นอะไรเหนื่อยแล้วอ่ะยังไม่ถึงไปยังไม่ถึงไหนแล้วเหนื่อยแล้วทำงานแล้วก็ไม่ได้นอนทำงานเสร็จปุ๊บก็มาเลยโอ้ยรอบแรกีแรกทีครั้งแรก ระยะทางขึ้นไปนี่มันเท่าไหร่อ่ะ8กิโลเหรอใช่อ๋อโดยประมาณ8กิโลจะหนาวไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยโอ้ยอากาศเย็นครับข้างบน จะแรงนะสภาพฉันว่าฉันผอมก็รอบนี้แหละไม่ต้องเข้าฟิตเนสแล้วปกติใช้เวลากี่ชั่วโมงอะฮะพี่เดินขึ้นนแบบมันคิดไม่ได้เนาะอ๋อเป็นอะไรเลยนะอ่ะฮะสองชั่วโมงถ้าไม่เป็นอะไรเลยนะก็ส่วนมากจะพักนอ๋อทำไมพักเดินรวดเดียวอะ ยอะไม่เท่าไหร่แล้วไม่ได้นอนเนี่ยนะตรงนี้ไงใช่พี่ ไม่ได้นอนไม่ได้นอนอีกต่างหากรอบแรกเหมือนกันของปีนี้ใช่ไหมปกติเขาเปิดปีละครั้งเหรอครับพี่ โทรเป็นร้อยสายบางคนก็ไม่ติดนะข้ามปีอะจองอะโอ้ ข้ามปีบางคนโอ้โหบอกว่านี่ผมจองมาข้ามปีอะโอ้ อีกหลายข่าวเลยนะอีกหกกิโลกว่าแค่สิบสามนาทีก็เหนื่อยแล้ว อันนี้คือจุดอะไรครับพี่ จุดแรกนี่นะครับนี่จะเป็นจุดแรกของที่นี่มาตรวจตรวจกันที่นี่ เช็คกันก่อนสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเมื่อกี้เรียกลำย่อย เอาตัวนะจุดพิชิตเขาช้างเผือกจุดเริ่มต้นนะ เมื่อกี้คือไม่ใช่เมื่อกี้คือเดินมาก่อนลมแรงมากเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันที่นี่ขอบคุณครับ ทุกคนเลยนะได้ครับผม โอ้โหวันนี้ลมแรงมากโอ้แต่วิวข้างนอกสวยมากเลย บางคนเขาก็กลับลงมาแล้วนะ คนที่ขึ้นไปก่อนหน้านั้นก็เอเช่นขึ้นไปเมื่อวานอะไรเงี้ยเขาก็จะลงมาวันนี้ อย่างเราก็จะลงพรุ่งนี้ รถมาเอ็มพิทีนอนเลยนะถึงแล้ครับครับขับรถมายังไม่ได้นอนเลยอ่ะต้องมาปีนเขาอีกแล้วอ่ะ ชีวิตทั้งเชิงทรหดเหลือเกิน บุกดง บุกดงไง ซัานบ่ว่าซัานต้นซัานทุกคนแวะพักกันก่อน ไม่ไหวแล้ว นิดเดียวนิดเดียว นิดเดียวค่ะ อีกนิดเดียวนี่คือ นิดเดียวครับอีกนิดเดียว นิดเดียวได้พักครับพี่พักครับ โอ้ยฉันต้องข้ามตรงนั้นไปเหรออยู่ตรงนี้ต้องขึ้นตรงนู้นไหมจะถ่ายเห็นหรอว่ากูถามหน่อย จะร้องไห้แล้วอ่ะช่วงไหนไหมเนี่ย ดูดิ ต้องขึ้นไปตรงนู้นน่ะ โอ้ยไปแล้ว ที่ถึงจุดคันเนียงนี่เป็นจุดที่สองเหรอพี่ มีกี่จุดอะพี่ อีกสี่จุดอะโอ้ยอุ้ย ขอโทษฮะ นี่ถึงจุดที่สามนะชื่อปุกกระเบียง สวยมาก สวยมากจริง ๆ เดี๋ยวเราเดินต่อนะครับปุกกระเรียง ใช่เป็นจุดที่ 4นะอันนี้จุดที่ 3 นี่เราถึงจุดที่ 4 แล้วนะชื่อว่าหุบชนี อันนี้ความสูงที่ 980 เมตรจากเขาสามเกือบประมาณ3กิโลสถานีต่อไป อีก 340 เมตรพักก่อน ี๋ยวเราไปกันต่อลูกอะไรวะเนี่ยเหนื่อยไหมดูดิทาง มันสวยจริงแหละแต่ว่า มันไม่ได้เหนื่อยที่เลยปืนเหนื่อยเพราะแบกของตัวเองอีก 2.5ก็สถานีต่อไปไง2.5เองโอ้พระเจ้าจะปีนขึ้นไปไหวไหมนี่ครับจะค่ไปฮะ ดูจะปีนขึ้นไปไหวไหมโอ้กูจะขึ้นยังไงไหวโอ้ยโอ้ยชีวิตกูเนาะ นี่แหละกูลงไปนะกูได้ใบเซอร์กูพอละโอ้ไอ้นี่น่าจะสุดที่สุดแล้วแหละกูว่า

จุดเนี้ย โอ้ลมนู่นนู่นคือสันผมมีด เดี๋ยวเราต้องข้ามเขา อันนี้ไปก็จะถึงจุดกลางเต็นท์ 不同国家。 เขาลูกสุดท้ายแล้วเราจะลงไปสู่ลานกลางเต็นท์น้องข้างหน้าเขาหิวข้าวหิวข้าว เราเดินมาประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะคะทางมันก็จะเป็นแบบนี้ ดูพี่ข้างบน พี่ทักทายหน่อย แล้วนะกำลังเดินขึ้นไปเขาให้เราขึ้น ช่วงเวลาไว้ไว้บ่ายสามโมงสิบห้านาฬิกาแต่ต้องลง แต่ต้องลงมาตอนช่วง 17นาฬิกา30นาทีก็ช่วงประมาณ5โมงครึ่ง ขึ้นมาก็ยิงสวยมาดู เราอยู่หลังท้ายเลยเนี่ยโอ้ วนเจอร์มาก ต้องระวังนะ ทางแคบมากอยู่ยังไงก็ไม่ลงแล้วพ่อมายังไม่ลงเลย เชือกอันนั้นด้วยอ่าปึ๊บเออมั่นใจไม่ต้องไปปล่อยครับให้ผมขึ้นไปก่อนเลยใช่ไหมที่คงช้างสิ ี่ขึ้นก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะงใขอบคุณครับมันต้องสังมันต้องมองด้านข้างครับมันจะเสียวโอ้ยผ่านแล้วเฮ้ยเสียวอะไรวะเนี่ย อยู่นู่นนะจุดชมวิวอะพี่บางคนบอกว่า เคยไปเดินที่บางที่มา ให้ยกเป็นอันดับหนึ่งที่นี่ให้เป็นอันดับสองที่เขาเคยไปมาคิดดูว่าชันขนาดไหนนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าสันุมมีดแล้วดูฮะนู่นนะ kids on mom's fresh cookies And I quit playing ball at age fifteen. 15จับเชือกสองมือครับ จับเชือกสองมือ ก็เจอคนเยอะแยะเลย ตอนนี้ก็จะถึงอีตองเรียบร้อยนะฮะเหลืออีกแค่เนินเดียวครับ เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะฮะ ก็จะถึงข้างล่างแล้ว แต่ภาพสวยนะข้างบน เมื่อวานที่เรามาลมแรงมาก แต่วันนี้ลมไม่ค่อยแรง แปลกมากเลย มาลมแรงตอนที่ที่เรามา โอเคครับก็ วันนี้นะครับผมจากทริปที่นี่นะฮะโดยรวมแล้วประมาณจากข้างล่างจนถึงข้างบนนะฮะโดยประมาณ 8 กิโลเมตรนะเมื่อวานเราใช้เวลาไปขึ้นตั้งแต่ 8 โมงครึ่งไปถึงที่นู่น ประมาณเที่ยงอะฮะก็ใช้เวลาประมาณเกือบประมาณ 3 ชั่วโมงได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ ก็ จากนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ อันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะ เดี๋ยวทริปหน้าเนี่ยเราจะไปกันที่ไหนก็อย่าลืมก็ติดตามกันด้วยนะครับผมว่าผมจะไปที่ไหนนะครับ รอบนี้ก็บ๊ายบาย